เรามาลองพูดกันเป็นประโยคนะคะ เนื่องจากว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในการสัมภาษณ์งานนะคะ จิโกพิอาหรือหรือว่าการโฆษณาตัวเองตรงนี้เนี่ย เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะคะ ที่เขาจะให้คะแนนเราในการสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะ ก็ขอให้ทุกคนพยายามเข้านะคะ ค่ะ ก็อาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ตามนี้นะคะ วาตาชิโนโชโชวะอิซึซึอาริมัสก็คือก่อนอื่นเราก็จะเกินก่อนว่า ข้อดีของเราเนี่ย มีทั้งหมด 5 อย่างนะคะ วาตาชิโนโชโชวะอิซึจุอาริมัสมัสวะก็คือก่อนอื่นนะคะอาคารุคเตะลักคันเตกินะฮิโตเดส ก่อนอื่นเลยก็คือเราเป็นคนที่สดใสล่าเริงแล้วก็มองโลกในแง่ดีค่ะ โซชเตะคิกานาไกเดส แล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นด้วยมิตซึเมะวะ 有効的な人ですข้อ3นะคะ มิตเมะก็คือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดียซาเรเตโมชิโกโตกะเดคิมัสข้อ4ก็คือถึงจะได้รับความกดดันในการทำงาน ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ไซโกะเซคินิงกางโนอารุฮิโตเดสไซโกก็คือสุดท้ายนะคะ 責任感ิโตเดสก็คือเรายังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วย ทีนี้ในการ PR ตัวเองนะคะ เราจะไม่ได้พูดถึงแค่ข้อดีอย่างเดียว ก็จะเป็นการเสริมประสบการณ์เข้าไปด้วยอย่างที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะ ก็อาจจะเพิ่มไปว่าそれに大学の時高齢者介護についてアルバイトしたことがあって ก็คือนอกจากนี้นะคะสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะ เรายังเคยทำงานพิเศษด้านการดูแลผู้สูงอายุ ต่อด้วยคำว่า3年間病院で働きましたのでอันนี้ก็คือเนื่องจากเราเคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมา 3 ปีนะคะサービス業の経験があります ก็เลยมีประสบการณ์ด้านการทำงานบริการมาก่อนその経験をこの仕事に生かしたいと思いますก็เลยอยากจะนำประสบการณ์นั้นนะคะその経験をこの仕事に生かしたいと思いますก็จะแปลว่า ก็เลยคิดว่า อยากจะนำประสบการณ์นี้เนี่ยมาใช้ในการทำงานครั้งนี้ แล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยคำว่าดどうกよろしくお願いยますどうぞดろしくค願いしますก็แปลว่า ขอความการุณาในการที่จะให้เขาเนี่ยพิจารณาเราด้วยค่ะลองมาดูกันแบบยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ私の少々は5つありますますは明るくて楽観的な人ですそして 気が長いです3つ目は友好的な人です4つ目はプレッシャーをさらされても仕事ができます最後は責任感のある人ですそれに大学の時高齢者介護についてアルバイトをしたことがあって3年間病院で 働きましたのでサービス業の経験がありますその経験をこの仕事に生かしたいと思いますどうぞよろしくお願いしますสามารถพูดได้ตามนี้ค